ประโยคคำถาม Que désirez-vous comme entrée แปลว่าคุณต้องการอะไรเป็นอาหารเริ่มต้น พนักงานต้อนรับถามนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชายตอบว่า Je voudrais du potage de citrouille s'il vous plaît แปลว่า ฉันขอซุปฟักทอง ให้สังเกตว่าในภาษาฝรั่งเศส หากต้องการแสดงความสุภาพและให้ผู้ที่เราขอร้องรับทำอะไรให้โดยไม่เกี่ยงงอน เราก็จะใส่คำว่า s'il vous plaît ต่อท้ายประโยค หรือขึ้นต้นประโยคก่อนก็ได้ คำว่าซุปฟักทองเป็นอาหารประเภทของเหลว จึงจัดเป็นคำนามนับไม่ได้ จึงใช้คำว่าดูเป็นคำนำหน้านาม เนื่องจาก potage เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ ส่วนคำว่า citrouille แปลว่าฟักทอง เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ในที่นี้ใช้ขยายคำว่า potage